การดูแลอารักขาแปลงนา หากพบว่าข้าวงอกไม่สม่ำเสมอ ไม่แข็งแรง เกษตรกรต้องทำการปลูกซ่อม ต้องทำความสะอาดบริเวณคันนา เพื่อทำลายที่อยู่อาศัยของศัตรูข้าว ต้องปลูกพืชที่มีดอกสีขาวสีเหลืองให้ทั่วบริเวณคันนา เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูธรรมชาติ ซึ่งจะลงไปกัดกินแมลงศัตรูข้าวในแปลงนา